แม่งไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าผมลองใช้เทคนิคแล้วเทคนิคนี้แล้วอะแม่งได้ผลจริงๆ มาผม สวัสดีทุกคนนะครับ วันนี้เราอยู่กันที่เซ็กซี่บาคาร่ากันอีกเช่นเคยหรือว่าที่เดิมนะฮะเจ้าเก่าเจ้าเดิมไม่ได้ไปไหนนะฮะวันนี้จัดมาที่งบ 5,000 บาท หรือว่า 5K นะเพื่อนๆ จัดมาแบบจุกๆเลยนะครับ วันนี้ ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะ ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์สั่นกระดิ่งไว้เลยนะครับ เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอต่อๆไปนะเพื่อนๆถ้าใครมีเทคนิคดีๆ สูตรเด็ดๆอะไรก็แล้วแต่ที่มันทำให้ได้อะฝากคอมเมนต์ใต้คลิปนี้หน่อยหนึ่งเออ เล่นแต่สูตรเดิมๆมา เริ่มเบื่อแล้ว วันนี้ก็มาเล่นมั่วซั่วนะ มั่วซั่วเหล่งนะ มั่วบ้านงานนั่นเองนะโต๊ะนี้น้ำเงินออกไป 22 แดงออกไป 16 เพราะฉะนั้นโต๊ะนี้ลายโคตรสวยใช้สูตรเดิมเลยครับสูตรสี สีไหนเยอะเล่นสีนั้น โต๊ะนี้น้ำเงินเยอะเล่นน้ำเงินไหลๆไปครับ แบ่งเงินเป็นครึ่งกอง แค่นั้นงบ5,000แบ่งเป็น2,500ตัดครึ่งเลยจะงอยน้ำเงินด้วยมีโอกาสออกน้ำเงินสูงอยู่ครับใครอยากเอาไปลองเล่นเอาไปใช้ดูได้นะ ใช้ดูได้นะฮะไม่รู้แม่งจะได้ผลหรือเปล่านะวันนี้ไอ้แต้ม เก็บแต้มถุงแล้วนะ อ้าวสวยครับพี่น้องครับเป็นไง เป็นไงฮะ ของจริงไหม ตาแรกทำคุยเลยกู มา อยู่กันต่อน้ำเงินอสงนห้าเอากำไรมาต่อยอดครับผม จัดปุยไหลปุยหลุยไป ส่วนใครอยากมาที่เดียวกับผมนะครับ เป็นบาคาร่าเว็บตรงนะไปที่เม้นปักหมุนเม้นแรกเท่านั้นนะครับ ทักหาแอดมิน รับโปรรับได้เลยทันที ผมจะรับประกันแค่เมนแรกเท่านั้น เมนอื่นผมไม่รับประกันนะครับผม มาดูกันต่อครับ งบ 5,000 วันนี้แม่งจะไปสุดที่เท่าไหร่วะ ร่วมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ 4 มา 4 โอ้โหแม่งไอ้5มีแต้มนะ มีแต้ม เออ สวยงาม เจ็ดอีกแล้วเย่าแค่ของจริง 1 0คแล้วครับผม 10,000 บาทแล้วเพื่อนๆมาครับเล่น2,500 เหมือนเดิม เอ้ย 3,000 ไม่เอา อย่าลงอย่าลงแบบเกินเบอร์นะ อย่าไปมั่นใจอะไรที่มันร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะผมกล้ารับประกันและกล้ารับปากเลยว่า แม่งไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าผมลองใช้เทคนิคแล้วเทคนิคนี้แล้วอะแม่งได้ผลจริงๆ ก็คือโต๊ะไหนนะฮะลายแม่งสีอะไรเยอะสุดก็แม่งเล่นดัมแม่งไปเลย สีนั้นแหละไม่ใช่ดัมดิเล่น แบ่งเป็นครึ่งครึ่งแล้วก็เล่นเออกูพูดเลยของกูวะห้าเก้าห้าแต้มวะเสี่ยวนะเนี่ยห้าแต้ม เออตัดเหลือสามเย็ดเท่น่าจะไม่รอด อุ้ยรอดเฉยรอดเฉยว่าเพื่อนนของจริงของจริง โอ้โหแอติกครับสามรอบครับ ไม่มีผิดเลยครับผม น้ำเงินรัวๆเลยเพื่อนๆน้ำเงินรัวๆน้ำเงินต่อครับ โหแม่งขึ้นเรื่อยๆเนี่ยสามตาถ้าตานี้แม่งออกแดงเราก็ไม่เสียหายนะฮะ เราไม่เสียหายนะกำไรถืออยู่แล้ว 5,000 ไม่ต้องไปอัพมันนะครับเล่นแบบชิวๆมี 500 เล่น 250 มีหมื่นเล่น 5,000 มี 20,000 เล่น 10,000ครึ่งๆไปเลยครับ อย่าไปอัพเอาอินนะ อันนี้ไม่แนะนำนะครับ มาดูต่อครับ ใช้ไปหลายคลิปแล้วนะ ลองไปย้อนดูได้นะ สูตรนี้แม่งได้ผลจริงได้ผลจริงๆนะ 5-4มาแม่งศูนย์อ่ะห้าแต้ม อ้าว เราปลอดภัยปลอดหรือเปล่าโอ้โหตัดแล้วสี่สี่ชนเย็ดเท่ไม่ปลอดภัยเลยเพื่อน อย่างนี้พี่ชน ไม่ใช่ระยอง ส่วนเพื่อนๆคนไหนนะครับ อยากมาที่เดียวผมนะบัคาร่าวอลเล็ตนะ ไปที่เม้นปักหมุดเม้นแรกเท่านั้นนะครับทั้งหาแอดมินรับโปรรับ ได้เลยทันทีนะมีโปรรับให้กับเพื่อนๆด้วยนะผม มาอยู่กันต่อครับสีน้ำเงินยาว ดูลายน้ำเงินแบบเยอะจริงออกแดงไม่เสียใจครับ แดงออกส่วนใหญ่ตาเดียว แล้วเปลี่ยนเป็นน้ำเงินเลย เออเป็นน้ำเงินไปเถอะเจอผมลายแบบนี้ น้ำเงินยาวๆครับ น้ำเงินจนกว่าจะพอใจหน้าหกเจอหน้าเก้าเย็ดเคไม่น่าขิงเลยกูอ้าวหนึ่งชนหนึ่งหนึ่งชนหนึ่งสี่แต้มมึงเปิดบอด ออสวยงามไม่บอกแต่แม่งสามเรากินอยู่ดี สวยงามครับพี่น้องครับ สวยงามฮะจัดปุยจัดปุยแล้วดูลายดิสีเขียว เมื่อไหร่แม่งน้ำเงินเมื่อนั้น รอบนี้ขอเล่น2,000พอรออะไรฮะสีเขียวไว้ 500เออสีเขียวไว้500เพราะว่าลายแม่งเขียว แล้วดูมันเคยออกเขียวแล้วก็น้ำเงินแล้วก็อย่าแดงพอเอาเป็นเขียวนะ อย่าแดงเป็นพอ เอาเขียวมา หรือไม่ก็น้ำเงินมา ถ้าเขียวนี่ จะหวานเจี๊ยบเลยนะฮะ เอาหน้าสาม โอ้โหเก้าว่ะเย็ดเค้เอ้าไม่ใช่เก้าเวนเปิดหนึ่งมาอุ้ยของจริง อ่านลายได้เฉียบขาด อ่านลายได้เฉียบขาดออกเขียวจริงๆเพื่อนโอ้โห ดีนะที่มันตัดไว้ค่ะตัดเสมอไว้ครับ ลงไว้500เจ็ดแค่งบวันนี้5,000บวกไป 14k แล้วทุกคนมาดูกันต่อครับ ไปดูกันที่สีน้ำเงินยาวๆครับเพื่อนๆเขียวไม่น่ามาแล้ว อัดน้ำเงินครับ เล่น 2,500ตั้งแต่แรกอย่าไปอัพนะ เตือนแล้วนะ เพื่อนๆอย่าไปอัพกำไรถือไว้เถอะถือไว้มันไม่เป็นไรหรอก เออสบายใจกว่า ไปหากำไรเพิ่มไปต่อยอดเพิ่ม 9เนี่ยหน้า 9 มาครับเจอหน้า8ฝรั่งโอ้โหเยเช่เออสองเจอหนึ่งสองเจอหนึ่งเออเราห้าโอ้โหแม่งเจ็ดแปดเรียบร้อยโรงเรียนจีน ดูกันต่อ อันนี้มี 2 ทางเท่านั้นครับที่จะเป็นไปได้ถ้าให้ผมเดานะ อันนี้เดานะไม่ใช่สูตรนะ ผมเดาว่า มันจะกลับมาน้ำเงิน อันแรกนะ อันต่อมาก็คือมันอาจจะแดงแบบยาวๆ3่รอบ ถ้ามันแดงอีกต่อไปมันก็แดงต่อ ลองออกน้ำเงินดูครับ กลัวแม่งจะเปลี่ยนมาน้ำเงินแพ้แต่ถ้าไม่เปลี่ยนต้องไปกระโดดแดงเลยอย่าลองเล่นดูสูตรนี้ดู เทคนิคนี้ดูไม่ใช่สูตร เออลิ้นพันยังหมดแล้วนะฮะ ลองดู ถ้ามันแดงเราไปแดงนะต่อไปอ่ะ ถ้าน้ำเงินก็น้ำเงินยาวๆ เราหกเราสามนี่หว่า อะไรวะโอ้แม่ง สามชนสามอ่ะเพื่อนเฮค่ไม่ได้ติดเสมอไว้ด้วย พอมันเสมอแล้ว น้ำเงินนะฮะจังไว้น้ำเงิน คือเทคนิคมันไม่ได้ตายตัวมันต้องวิเคราะห์ตามลายของมันด้วยนะเพื่อนๆมันไม่ได้ตายตัวว่ามันจะเป็นปิงปอง หรือว่าลายตัวแอลมันไม่ตายตัวนะฮะต้องวิเคราะห์ตามลายนี้ด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นนะ เป็นน้ำเงินไป2 5 0 0ไหนๆ ก็มาน้ำเงินแล้ว แล้วผมก็สายน้ำเงินด้วย เรื่องของเรื่องของผมชอบน้ำเงิน อ่ะนะ มาดูกันต่อครับ หน้าฝรั่งว่ะแปดเออ สวยจัด เป็นไงครับ สีเขียว มันออกเสมอเมื่อไหร่ มันไม่เคยออกแดงอ่ะ เราเล่นน้ำเงินไปเลย ออกน้ำเงินจริงๆนะท่านผู้ชม ตานี้ผมขอเล่น เสมอไป 500นะน้ำเงิน 2,000 แม่งไม่ขึ้น20 k สักทีขอเล่นเสมอไป 500 นะ น้ำเงิน 2,000 เพราะลายแม่งเหมือนจะออกเสมอหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ หรือไม่ก็น้ำเงิน แต่ถ้าแดงมาก็ชิบหายไว้วอดนะเพื่อนๆ ดูกันต่อ ตอนนี้ถือสบายใจแล้วฮะ 5,000 เอ้ยงก 5,000 ถืออยู่กำไรอยู่ 1 1 5 0 0 สบายๆ เลยเพื่อนๆ ถ้าแม่งขึ้นไม่ได้ก็ควรต้องเลิกลา กันนะควรไม่ต้องไปต่อละไม่ควรเล่นต่อ แม่งหน้าก้าวด้วยหุ้ยมันสี่แล้วเจ็ดเปิดได้สามไหมาน้ำเงินว่ะน้ำเงิน ต่อไปก็ติดเสมอไว้ห้าร้อยก็ ก็ดีกว่านะ ดูดิ มันตัดแถวออกไป น้ำเงินท่วมเลยครับ แล้วก็สีเขียวท่วมเลยครับ ติดไว้ไม่เสียหาย น้ำเงิน 2,000เสมอ500 ติดไปไม่เสียหายครับ ดี๋ยวรู้เรื่อง อย่าลืมนะครับใครอยากมาที่เดียวกับผมนะบาคาร่าเว็บตรงนะฮะไปที่เมนปักหมุดเมนแรกเท่านั้น ทักหาแอดมินนะครับรับโปรรับได้เลย ทันที นะเพื่อนๆ อย่าลืมทักหาแอดมินนะครับ มาดูกันต่อลายโคตรสวยอะ่ะจริงๆแล้วเนี่ยตัวเนี้ยสวยจัดห้าห้าครับหกแต้มเปิดหกมาโอ้โห น้ำเงินจริงๆว่ะเพื่อนๆวันนี้ยน้ำเงินไหลตาย ถ้ามันไม่ออกถ้ามันไม่เปลี่ยนคนเปิดแล้วไม่แบบเปลี่ยนลายก่อนนะเมื่อนไหลตายครับโต๊ะแบบนี้นะ เล่นน้ำเงินยาวๆเลยครับของจริง อ่ะ โอเคสำหรับวันนี้ถึง 20k แล้ว งบ 5,000นะฮะกำไรไป เท่าไหร่วะ ประมาณ 18,000 1 7 0 0 0ประมาณนั้นเออพอแล้วนะหยุดแล้ว เทคนิคนี้ยังใช้ได้อยู่นะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบคลิปนะครับผม ยังไงก็ฝากกดไลค์ กดแชร์ กดซับสไครต์ติดตาม สั่นกระดิ่งไว้เลย เดี๋ยวรอบหน้าจะมาแชร์เทคนิคใหม่ ๆ หรือว่าเทคนิคเดิมๆ เออ ดูกันต่อไป ใครอยากให้ผมเล่น สูตรไหนก็คอมเมนต์มาได้เลย ดีนะไม่เล่นต่อฮะแม่งออกแดง เย็นที่ไม่เล่นต่อ แม่งออกแดงอ่ะใครอยากให้เล่นเทคนิคไหน คอมเมนต์มาได้เลย สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผม สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับ